พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนชุดตรวจภูมิคุ้มกันโควิด -19 Antibody Test Kit e l i s a ข้อมูลทางสถิติที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับวางแผนยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คือข้อมูลปริมาณภูมิคุ้มกันต่อโรคของประชากรไทยครับ นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาชุดตรวจปริมาณภูมิคุ้มกันโควิด -19 ชนิดตรวจได้รวดเร็ว แม่นยำและราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศค่ะ สวทชพัฒนาโควิด -19 แอนติบอดีเทสคิดอีไลซ่าชุดตรวจภูมิคุ้มกันโควิด -19 ด้วยเทคนิคอีไลซ่า สามารถตรวจได้รวดเร็ว แม่นยำ มีความจำเพาะต่อ RBD แอนติบอดีเพื่อป้องกันการรับเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด -19 โดยชุดตรวจนี้สามารถผลิตได้เองภายในประเทศ จึงมีราคาถูกกว่าชุดตรวจที่นำเข้า เหมาะแก่การนำไปใช้ตรวจวินิจฉัยในระดับประชากร ผลการทดสอบโดยได้รับอนุเคราะห์ตัวอย่างซีรัมจากสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร พบว่า มีความไวและความจำเพาะเทียบเท่ากับชุดตรวจทั่วไปในท้องตลาด ปัจจุบันสถานะผลงาน